การนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลสำหรับหัวข้อนี้ผู้เรียนจะได้พบกับวิธีการผลิตสื่อในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงเครื่องมือในการผลิตสื่อดิจิทัลได้นะครับ การสื่อสารหรือตรงกับภาษาอังกฤษคือ communication นั้น มีการเรียนมีการสอนในหัวข้อนี้มานาน เคยทราบไหมครับว่ามนุษย์ของเราเนี่ยมีรูปแบบการสื่อสารหรือตรงภาษาอังกฤษคือโมเดลว่าอย่างไรเบอร์โรนะครับได้ เป็นผู้กล่าวเกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสารไว้ตั้งแต่ปี 1949 เบอร์โรได้กล่าวคือ SMCR S ตัวแรกคือ Sender ผู้ส่งสาร C คือ Channel M คือ Message และ R คือ Receiver ในขณะนี้นะครับเจนว่า อาจารย์ผู้สอนอยู่ในขณะนี้ก็คือเซนเดอร์ หรือผู้ส่งสาร ส่วนชาแนลที่ไปนะครับ ก็ตอนนี้เราใช้ชาแนลของ YouTube ใช่ไหมครับ ฉะนั้นช่องทางการสื่อสารที่เราใช้อยู่นะครับ อาจจะเป็น YouTube หรือ Line แชทอะไรต่างๆ ก็ได้ ส่วนเมสเซจที่อาจารย์สื่อออกไปก็คือคำพูดสารที่ พวกเราเนี่ยได้รับอยู่ใช่ไหมครับ แล้วก็ receiver ก็คือผู้รับก็คือเราเป็นผู้ฟังในขณะนี้ ถ้าเป็นในห้องเรียนในการนำเสนองานก็เช่นเดียวกัน ผู้สอนหรือผู้นำเสนอที่อยู่หน้าชั้นก็คือ sender message อาจจะเป็น powerpoint ที่มีข้อความเทคธรรมดา หรือเป็นอินโฟกราฟิกที่แสดงแผนภูมิชาร์ตสรุปต่างๆ และก็ channel ก็คือ อาจจะเป็นกระดานห้องเรียนแล้วก็ผู้เรียนก็คือ receiver ฉะนั้นการจะออกแบบสาร การจะออกแบบสื่อให้ผู้เรียนหรือผู้รับสารได้เข้าใจนั้น เราจะต้องมีกระบวนการอะไรบ้างครับ แน่นอนนะครับก่อนที่จะไปหัวข้อกระบวนการผลิตสื่อในรูปแบบที่เท่า เรามารู้ก่อนว่าสื่อที่เท่านะครับมีความหมายคืออะไรอ่ะมาดูแรกนะครับ สื่อที่เท่านะครับ อันแรกก็คือตัวข้อความหรือถือ text นั่นเอง ต่อไปคือภาพนิ่ง ต่อไปคือเสียงในรูปแบบของดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันสมาร์ทโฟนเขาสามารถบันทึกเสียงในรูปแบบดิจิทัลได้แล้ว แล้วก็ motion picture นะครับ เราเคยเห็นภาพดุกดิกดุกดิกดุกดิกนั่นแหละบนเว็บเห็นว่า motion picture หรือทำ GIF animation ทั้งหลาย และสุดท้ายวิดีทัศน์ซึ่งเป็นที่นิยมมากนะครับ ทีนี้เราจะสามารถผลิตสื่อดิจิทัลได้อย่างไรครับ มีกลยุทธ์นะครับในการนำเสนอคือ 5W กับ 1H W แรกผลิตทำไม รู้ไหมครับว่าการผลิตสื่อเพื่อนำเสนอทั้งเราต้องถามตนเองว่าเราผลิตเพื่อใครผลิตทำไม และจะใช้นำเสนอที่ไหนต้องตอบให้ได้ทั้งหมดเพื่อเราจะได้วางแผนได้ แล้วผลิต เมื่อไหร่ ก็ต้องวางแผนด้วย 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ เราต้องทำให้ทันผลิตเพื่อใครเพื่อเพื่อนเองในชั้นเรียน หรือเพื่อนำเสนอให้อาจารย์ หรือเพื่อบรรยายนะครับในห้องประชุมขนาดใหญ่ก็ต้องออกแบบให้ครบถ้วน ทีนี้นำเสนออย่างไร ถ้าเป็นเพื่อนก็นำเสนอด้วยอินโฟกราฟิก ภาพวิดีทัศน์ธรรมดา แต่ถ้าไปห้องประชุมขนาดใหญ่ ก็อาจจะเป็นเทคนิคการนำเสนอที่มันสั้นกระชับใช้อินโฟกราฟิกนี้เป็นต้นฉะนั้นกระบวนการผลิตสื่ออย่าง มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะต้องวางแผนให้ครบด้านคือ 5W กับอีก 1H ต่อมาครับ กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัลนะครับ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือ pre-production 2 production 3 post-production และ 4 d distribution มาดูนะครับ pre-production หรือขั้นตอนการผลิตต้องเตรียมอะไร เตรียมเนื้อหาเตรียมสื่อนะครับ เตรียมโฟลชาร์ตการทำงาน ถ้าเป็นงานผลิตที่มีความละเอียดสูง ก็จะต้องมีสตอรี่บอร์ดอย่างเช่น การผลิตภาพยนตร์ แล้วก็เลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมจะต้องเตรียมซอฟต์แวร์ในการตัดต่อ เตรียมซอฟต์แวร์ ในการจัดทำให้ครบเลย ถ้าเตรียมพร้อมหรือ pre-production เรียบร้อยแล้วก็ไปสู่ของการ ผลิตหรือ Production เราก็ดำเนินการผลิตเลยครับ ถ้ามี s อ o r y b o a r d ก็ดำเนินการตาม s อ o r y b o a r d ที่ออกแบบไว้ แต่ถ้าไม่มี s อ o r y b o a r d เราอาจจะวางโครงเรื่องหรือเข้าโครงเรื่องอย่างเช่น หัวข้อรายวิชาที่ฉันสอนก็จะเป็นการกำหนดปัญหาหรือสถานการณ์ผู้เรียนก็สามารถที่จะดำเนินการเขียนหรือผลิต ตามโครงเรื่องที่ได้วางไว้ หลังจากนั้นก็ลงมือผลิตโดยใช้สื่อแต่ละชนิดอธิบายนะครับ ว่าสื่อนะครับหรือเครื่องมือจะต้องทำยังไง และสุดท้ายคือ post production เมื่อผลิตเรียบร้อยไม่ว่าจะด้วยซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมอะไรต่างๆ จะต้อง ปรับปรุงสื่อให้มีความเหมาะสม ที่สำคัญคือต้องทดสอบก่อนนำมาใช้จริงนะครับเพื่อป้องกันผิดพลาดต่างๆ หลังจากนั้นเมื่อพบข้อผิดพลาด น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยนะก็ไปสู่ของการนำไปเผยแพร่และใช้สื่อ ซึ่งการเผยแพร่นะครับก็สามารถแบ่งออกเป็นได้2ช่องทางคือแบบ ออนไลน์ และแบบออฟไลน์ การออนไลน์นะครับ ก็พวกเราคงคุ้นเคยอยู่แล้ว ในฐานะพลเมืองดิจิทัลก็จะต้องอเผยแพร่ YouTube Facebook Line อะไรต่างๆ ซึ่งมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับ สิ่งนี้ก็จะต้องระมัดระวัง โดยใช้ความรู้เรื่องของจริยธรรม ความรู้เรื่องกฎหมาย ลิขสิทธิ์ ระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์นะครับ เข้ามาก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะด้วยไม่ชั้น จะมีความผิดต่างๆ และออฟไลน์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ได้เชื่อมต่อเครือข่าย อาจจะเป็นนำเสนอในห้องเรียนหรือชั้นเรียนก็ได้ แต่ในที่นี้นะครับเราเรียนแบบออนไลน์มูคฉะนั้นการนำเสนอทุกอย่างต้องเป็นนำเสนอแบบออนไลน์ หวังว่าผู้เรียนคงจะสามารถนำกระบวนการผลิตสื่อดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพนะครับดังมาดูตัวอย่างสื่อเช่นสไลด์อินโฟกราฟิกสไลด์ก็สามารถแบ่งออกเป็น2 แบบคือแบบลีเนียและ และแบบที่ 2 คือแบบ Interactive Linear คือถ้าเป็น PowerPoint ที่พวกเราใช้ก็คือจาก 1 ไป 2 2 ไป 3 3 ไป4าเงี้ยครับ สไลด์เรียงลำดับกันไป แต่ถ้าเป็นแบบ Interactive ครับงานนำเสนอแบบนี้ไหมครับ เราสามารถที่จะใช้ PowerPoint ธรรมดาสร้างเป็นแบบ Interactive ได้ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่สามารถควบคุมเวลาการโต้ตอบบางเนื้อหาที่บางที เช่นบทหนึ่งผู้เรียนหรือคนอื่นนะครับรู้เรื่องแล้วเราสามารถข้ามไปบทที่ 2 บทที่ 3 ได้เลยฉะนั้นการนำเสนอแบบ Interactive Interactive Multimedia นะครับ ก็จะมีซอฟต์แวร์อะไรเยอะแมะมากมายให้พวกเราได้ใช้ เช่น p r e z y PowerPoint ลักษณะนี้เป็นต้น อันนี้เป็นตัวอย่าง p r e z y นะครับ ที่พวกเราสามารถใช้งานได้ฟรี หรือจะใช้ Infographic หรือย่อมาจาก Information Graphic ก็คือภาพที่บ่งชี้ข้อมูลนะครับ ข้อความสติ ภาพตารางต่างๆ ให้สามารถเข้าใจง่ายและสรุปลงในกระดาษแผ่นเดียว ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่นิยมมากนะครับ สามารถที่จะทำเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้มากขึ้น และเป็นนิยมแพร่หลายอย่างมาก ากแล้วก็จะเห็นตัวอย่างนะครับอินโฟกราฟิกที่ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ในแบบต่าง ๆ ตามตัวอย่างที่ปรากฏต่อไปนะครับ GIF Infographic ย่อมาจากคำว่า Graphic Interchange Format หรือเป็นสื่อที่รวมระหว่างกราฟิก และอินโฟกราฟิกก็จะมีภาพเคลื่อนไหวเล็ก ๆ ในข้อมูลนะครับ เป็นไอคอนที่แสดงความหมาย หรือสัญลักษณ์สื่อต่าง มีการเคลื่อนไหวเล็ก ๆ น้อยๆอันนี้ก็น่าสนใจหรือปัจจุบันนะครับเป็นที่นิยมอีกอย่างหนึ่งก็คือโซเชียลมีเดียก็คือเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการให้ผู้ใช้งานเนี่ยนะครับ นครับนำวิดีทัศน์หรือวิดีโอเนี่ยครับสามารถอัปโหลดและแบ่งปันให้ผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยนะครับสามารถใช้อุปกรณ์พกพามือ ถือสมาร์ทโฟนต่างๆ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถที่จะเข้ามาชมหรือแม้กระทั่งเป็นคลิปสั้นๆ ภาพยนตร์นะครับ หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าคลิปยาวๆ ก็ได้ เครื่องมือ ที่ใช้นะครับ อย่างเช่น YouTube Instagram Facebook Meetup Figure เคยใช้โปรแกรมอะไรบ้างแล้วครับ น่าสนใจในปัจจุบันนะครับซอฟต์แวร์เหล่านี้นะครับ หรือโปรแกรมเหล่านี้ก็สามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้ฟรี ต่อไปนะครับเป็นบริการที่เขาเรียกว่าหน้าขั้นกระดาษบนเว็บ หรือ Social Bookmarking นะครับ กรณีที่เราเข้าไปชมเว็บไซต์ หรือเนื้อหาเว็บต่างๆ แล้วเกิดความชอบอตามความสนใจแล้วก็สามารถแชร์หน้าที่เราขั้นไว้นะครับหรือหมุดที่เราสนใจเนี่ย ครับให้ผู้อื่นได้เห็นได้ด้วยโปรแกรมประเภท Social Bookmarking นะครับ มีอะไรบ้างครับ เช่น Pinterest เคยใช้ไหมครับ ตัว Google Plus อย่างเป็นต้นเจนว่า เครื่องมือในการนำเสนอสื่อในรูปแบบดิจิทัลนี้มีให้เลือกใช้มากมาย ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ได้ตามความสนใจและตามความต้องการนะครับแต่ขณะเดียวกันสำหรับวิชานี้การรู้ดิจิทัล มุ่งหวังให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างงานนำเสนอในรูปแบบของความเรียนได้ฉะนั้นเครื่องมือที่จะแนะนำให้ผู้เรียนได้ศึกษาและใช้ก็คือ Google Docs เป็นบริการคลาวของ Google Drive หรือของบริษัท Google นะครับ หรือสะกดมาจากคำว่า G W O G L E อันนี้พวกเราคงคุ้นเคยนะครับ และใช้กันอย่างเป็นอย่างดี แต่คำว่า Docs หรือ D O C S ย่อมาจากคำว่าอะไรครับ ย่อมาจากคำว่า document หมายความว่าสื่อตัวนี้หรือเว็บไซต์ตัวนี้นะครับ สามารถที่จะนำเสนอรูปแบบของความเรียง เทคภาพแผนภูมิได้ โดยผู้เรียนนะครับ สามารถที่จะไปศึกษาและวิธีการใช้งานที่วิดีทัศน์อาจารย์ ดร รัชพลภาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มศวได้ตามลิงก์ที่ให้มี เมื่อศึกษาเสร็จแล้วนะครับ ก็หวังว่าผู้เรียนคงจะใช้ Google Docs สำหรับการจัดการเอกสาร และสามารถนำเสนองานสำหรับวิชานี้ได้